สำหรับประโยคคำถาม Apa nama hotel Anda แปลว่า โรงแรมของคุณชื่ออะไร คำว่า Apa แปลว่า อะไร คำว่า Nama แปลว่า ชื่อคำว่า Anda แปลว่า คุณ ประโยคคำตอบ Nama hotelnya Patong Resort แปลว่า แปลว่ามันชื่อโรงแรมป่าตองรีสอร์ท คำว่า h o t e l ี่ยแปลว่า โรงแรมนั่นคำนี้เกิดจากคำนามคือ hotel และมีการเติมคำท้ายคำคือ เนี่ย ซึ่งในกรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำนำหน้านามแบบเดียวกับคำว่า ติ ในภาษาอังกฤษ